ผมลงผมลงช้าคือผม่ตอนนี้เจอคนก็เดือดน้อยเลอ่ะผมก็ยิงเขาเลยเนี่ยยิงตายอยู่เวลาเดียวเอ้ยหนัตายเนี่ยมีสัตว์ดูความคงกูเเี่ยนเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาขี่เรือเดี๋ยวพาขี่เรือ น้องๆก็เคยบอกใครนะครับไอ้แอดดอกว่าเออมีแล้วมีแล้วมีแล้ว หมือนกันเก็บของเหมลังสีใค่ะเก็บของเฮ้ยมันเฮ้ยมันเปิดเปิดกว่าอาปีอาปูเจอตายสองปั๊มยาไม่ได้หรอปั๊มได้ปั๊มได้ยิงคนก่อนยิงคนก่อน เดี๋ยวผมมารับแล้วเร็วมากกูให้เร็วเลยา ไอ้ส้ตว์มึงเอาตัวไอ้เพียยี่สิบบาทยี่สิบบาทรับสงยี่สิบบาทที่ยาไา้สัขึ้นฟรีตัวเด็กเต้นอหรอรหรอไปประทุมห้าร้อยไปประทุมห้าร้อย นั้นไม่รับแล้วผู้บริสารพูดคำหยาบไปละผมคงขอโทษพี่พี่พี่มารับผมหน่อยได้ไหมครับไปแล้วเยเเฮ้ยเพื่อน ี่รถเล่นดีกว่า้ไวต้องตาบ้างกดลงตุ๊ก้ตุ๊กตุ๊กันตุ๊กเลียกันกันตาเจอหนีเด้อจะกันตุ๊กเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยเร็วเลยลงไปเชื่อช่วยลงเป็นร้อยแีเป็นลงมันเป็นร้อยให้เพื่อนอ๋อรถตุ๊กตุ๊กกระชารถตุ๊กตุ๊กกระชามันไปไปไม่ได้อะไปแล้ว ชื่วมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ ตาย ตายแน่นอน ตายคูอ่ะตายคูเลยเอ๊ะขี่รถเชียวชิวเฮียงจะตายแหละ ไม่ตายแหละน่ขี่รถชิวชิวจะตายไม่ตายๆผูใดสารไม่อยู่ขี่รถชิวชิวกูรอมึงเนี่ย กินน้ำมันไปเรื่อยๆ กินน้ำมันคุยฟางของดีกว่าฟางของดีกว่าอมึงฟ้าเลยสัตว์มึงมาเจอกูฟารเฮ้ยมันไม่มีมาขวาเอ้เจอยาบวกสามไอ้สัตว์ขอให้เรามีสิทธิความตายเยี่ยคนโลกูเป็นร้อยเลยเนี่ยแต่ไม่มาช่วยกูองดีทั้งนั้นเลย โอ้เจอเอ็มสิบหกสองกระบอกโอ้ยาเทียบเห็นวีดาเด็ดนะคะเดี๋ยวเห็นไดอโอเด็ดตัวนี้อีกแบบสัตว์กูว่ามีรถกูไม่ต้องพุ่งหรอกเฮ้ยแต่กูจะปล่อยรถไหลลงเขาแล้วเว้ย ร้องไม่ดูดิอ่ฮะยาที่รู้อ่ะไปไาก็ดไปลองสัมผัสคนไม่ฉีดยาเพื่อนอะไรดันอ้วนดันวะดันอ่อยเรื่องไม่ดูดิรอบเลยแล้วดูตอนใส่เกลือแมนตึ๊บเฮ้ยเด็กเที่ยงตายเนี่ยอี่าเพิ่งตายอ่ะ ตายเลยเลาเดี๋ยวมึงต้องมาทะเลาะกูอีก ตอนเผาเลือด นะจอขอเสื้ออะไรกันไม่ต้องเฮยเพื่อนมึงตายแล้วจริงเนีดิวิ่งนั่นเด็ดกว่ามีเสื้อขาววันที่เราไปมึงอย่าเพิ่งตายนะุณรักมึงกูเล่นเลยค่ะตายแล้วไปตายเถอะไอ้เหี้ยมีของเต็มเหลืองมืออ่ะสามจัดแม่งมึงแล้วปวดหัว ตรงไปตรงไปตรงไปก็บีบมือตาเรา มือรีบมาเลยแล้ว กูอ่ะเอ้ยเว้ยกูตายกูตายกูตายเฮ้ยกูตายตายตายตายตายตายสวยสวยไอ้สัตว์สามร้อยหกสิบองศา เลยอ่ะบ้ไม่กินนี่เพื่อนพี่อย่ามาสองกับกูขาดกันกับม่งจำไหมล่ะแหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แหน่แต่บอกอย่าร้องเพลงนี้เดี๋ยวนี้เขาร้องเพลงมานีกันอาตูปาตีตูลัง ตาตูตวงตาตูตงนะตุงพ่อเลยสัตว์ไอ้เหน้ย อะไรอะไรอะไรกโอ้กหระเป๋าสามโอ้หมวกสามกระเป๋าสาม เออเออยิ่งปังให้ของมันรีเต็มเลอเจ้าของดีทั้งนั้นเลยยังมีเหมือนกับมึงดูนี่คนอื่นเขามารังแกกลัวมึงไม่คิดจะมาช่วยกูเหรอมาช่วยไปต้องให้ยายกูยิงร่างตายแล้วแต่ไปช่วยเว้ย วันช่วย ตายโหงปีเด็กกระโหลกวันช่วยไม่กระโหลกเหมือนมึงเลยตามีวันช่วยไม่ มีวันช่วยมึงเรา มาช่วยเราคุณอยู่ได้ลูกกระสุนก็มีพร้อมมึงมึงอะพร้อมพร้อมมีต้องสองร้อยนัด มีต้องสามร้อยนัด ไม่ต้องมันยกมงกกูนะจัดมาโกูแยกทางกัน แต่เราพี่ก่ค่อยชอบขับรถด้วยโรงงานได้มาครั้งนี้โอ้ยเฮียเราพูดแล้วคนต้องไปแหละเ้วเอัอนี้ที่แล้วลูกค้าไปเอาไปเอาเนื้อมาครับแต่ต้องใส่บ้าาดีกวอาเอาละเอาเปลอาจะไหมป้าอัเปาปลาปเอาเอาปลากูปวเอาปลากูปวเอาปลากูปวง Allora, colpo lei, che non può. Ah, però non è Ui sao, bỏ nó quay cùng ui giết con nó khóc là làm kẹt nha Tay à lay à lay ไอ้สันนั้นบอกจะมารับกูเหรอไปอะไร อะไร อะไร อะไร อะไรพูดไรพูดไรพูดไรพูดไรครับพูดไรครับพูดไรครับพูดไรครับเอ้เชี่ยมาแล้วเหรอเชี่ยลืมดูแผนที่เลยเอ้ยตอนนี้พักกูแวนดิ เอ้าเฮ้ยเชี่ยอะไรมึงวิ่งได้ไงอ่ะ dạ vâng dạ vâng để dạ cho cô a cho cô a tay giùm em á cái tan lạc cái tan lạc cái tan lạc cái tay giùm em ờ, cái tay để chỉ dọn tay cái thằng tiêu lên cái tan lạc cái tan lạc no no no cho bắtเลยไอ้พังหรอกโอ้ยไอ้พังหรอกรู้ ไม่พังหรอกไม่พังหรอก ไม่พังหรอก เออ กูตายวังเลยก็ได้ ไม่สนใจหรอกพี่เบียร์พี่เบียร์พังหรอกไม่พังหรอก ไม่พังหรอกเฮ้ยเออ ไม่พังหรอก หลอกควายตายดีจังหลอกควายสบายใช่ไหมสันี่เจอ เฮ้ยเชื่อกูโดนยิงให้ใครมาช่วยกูดิโอ้ยจะยิงกูไม่โดนสักโน่นเออโอ้ยจะโดนยิงโดนยิงโดนยิงโดนยิงเออโดนโดนกดรอดอันเจ็ดตรถจมพังรถจมพังรถพังแน่นอนรถพังแน่นอนอะไรเด็กเสือเก้าวลงก้าว สัตว์มึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูปีนผอ้หญิงนี่แหละตัดคลิปดิเหี้ยไอสัตว์มึงไปการทุนตีมึงนะลูกที่มึงรักนะเหี้ยมึงไม่ได้ยี่สัตว์เอ้ยจะตกน้ำจะตกจะตอเหี้ยเลยมึงลูกที่มึงรถกระบะไอ้สัตว์อะไรมึงอ๋อไอ้งอย ฝันงตุ้โอ้ยกูไมต้องยุ่งกับกูปากถึงตึ้งทำหมูกุ้ยอ่ะเออไม่ตัดเหี้ยโอ้ยโอ้ยกา่กลับเมือเดิมหรอวะคอยไปมีนะไรกลัดูลูกมึงอะไรอะไรพูดมากนี่อะเรมึงอ่กินผมหาไม่เจอเนี่ย่มายุ่งกับกูนะนที่สวยนะ ไม่เหยียบผมไม่ได้ดิโอ้ยงอเวสันเหยียบไม่ได้ดิเหยียบไม่ได้ดิโอ้ยเหยียบไม่ได้ดิโอ้ยเหยียบไม่ได้ดิโอ้ยเหยียบไม่ได้ เหยียบไม่ได้ดิ เหยียบไม่ได้ เหยียบไม่ได้แต่ยโผล่หัวนะเหยียบก็ไม่ได้ เหยียบก็ไม่ได้ เหยียบก็ไม่เป็นเซ่เหยียบก็ไม่เป็นนะเซ่เฮียมึงไอ้สัตว์เหยียบก็ไม่เป็นนะเซ่เหยียบก็ไม่เป็นนะสิเริ่มหักขึ้นแล้นะเหยียบก็ไม่เป็นนะเซ่เหยียบเป็นก็ไม่นะเซ่เหยียบไม่เป็นนะสิทำไมเหยียบไม่เป็นหรอก กูดูแถวนี้กูก็รอดสัตว์มีปลายการทั้งตีกูเลยไปเด็กเฮี้ยนี่แม่สัตว์กูอย่ยอมตายอยู่ที่นี่สัตว์เดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคิดให้พี่ดูมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเจอแอดด็อกกันเลยเก็บไม่ได้ว่า ใครคุยกับมือไม่ได้ว์เงินจะัดกวาดคิ้อยู่ไอ้เด็กขี้อ่ะกูอยากไปประจานเนี่ยอะไรอะอะไรอะไรเขาโดนกระทือเพี้าไปอยู่ดีเอ้ยเอาใหม่ยิออกเลยเอ้ยเอาใหม่อ่ะนอ่ตบเลยไอออนไอออนเอ้ยแปะทุกแนว ไอ้เช่หรือว่ากูอยู่กับมือวะเขาเลยไม่โผล่หัวมาเลยใช่เขาเบื่อมะปีนมาได้หรือเปล่าปีนเหมือนผมมาได้หรือเปล่าไม่อยากไปหามึงหรอกสัตว์แล้วตามแม่เก่งในโซเชียลในคีย์บอร์ดปีนเหมือนผมมาได้เปล่าไม่เชี่ยปีนปีนกับมึงอีกไ้สัตว์ ตรงมืองไม่เห็นง่าหลอกยอมอ่ะนึ๊บไหนปักคือขึ้นมาไปกล้วยแล้วตักแร้แล้วโบ๊เขาไม่เขาไม่ทำไมไม่เชื่อกูว่า คนมันหายไปหมดแล้ววะเป็นวัดแบที่เขาเขาไล่บ้างเป็นเด็กอย่างเงี้ยไหนวัวคนนึง เฮ้ยกูเจอแล้วไม่ดมากเจออะไรจะขี้อ่ะเจอรถไอ้สัตว์กูจะไปจากชีวิตมึงขี้อ่ะชนให้ได้ดิเฮ้ยชนให้ได้ดิกูยอมตายดินกบหน้าไอ้วดีก็อยู่กับมึง่อ่ะได้นได้เลเค่ะเมื่อกูขาดการไปตัด chuột đây đây đây ơi chuột đây đây đây ơi กูจะวิ่งไปตายนอกวงดีกว่าอยู่กับมึงไม่ได้ดิครับไม่ได้ดิครับไม่ได้ดิครับตั้งเต้าอยู่ก็ถูกแล้วมีรถมาแน่รถได้ดิครับไม่ได้ดิครับ อากาศสบายดีจังกะลองนี้ข้าก็ยังเป็นไปเรือบุขาดกันแต่ต่อไปนี้กูจะไปตาคนเดียวมึงกับกูไม่ต้องมายุ่งกับสัตว์กูดีอย่างกูนะมึงไม่ต้องมายุ่งกกูเลยนะคน ต้องเยิ้มมันไปมุดหมดตรงไหนกันวะ ตายตายไปเขตนั้นนะตาย โอ้ยเย้ยเย้ยเย้ยโดนยิงไอ้สัตว์มึงพูดหาห้องอ่ะฮะไปเขตนั้นนะตายตายที่ต่อในคลิปนึงหรอนี่เฮ้ยกูขับรถนี่ไอ้สัตว์อยู่มึงเหรอเฮีะมึงต้องดูกูกี้อ่ะ ก่อนค่ะเบอรู้ดอวย เดี๋ยวรู้กัน เออเดี๋ยวก็รู้ลบได้เปรียบกว่ากูไม่มุดหัวกันมึงหรอกไอ้สัแไปเอาเลยขับเล่นนั่งรอกอ่ะเฮ้ยไอ้เหีโดนยิงกะโดนยิงก็โดนยิงเฮ้ยที่คราวนี้ไม่ใช่กูนะเว้ย ไม่ช่วยหรอกช่วยไม่ช่วยดูดูแลตัวเองได้โอ้อปวดหัวตัวร้อนแก้ไขสาแล้วหกสิบองศาเซลเซียสกูเจอละอุ้ยสายกับตายไอ้เหี้ยสองตั้งมล้นะสองตั้งเลยมันมาสองตั้งปวดหัวตัวร้อนให้ช่วยเปล่าให้ช่วยเปล่า ไม่ต้องอ่าให้ช่วยได้นะไม่ช่วยแล้ว อ้ยไอ้เหี้ยมาช่วยกูด้วยเลยมามาให้เร็วเลย มาให้เร็วเลยตรงไหนไอ้เหี้ยกูค้าง